วิธีคัดแยกเมล็ดพันธุ์เสีย การแยกเมล็ดพันธุ์เสียทำได้ง่าย ๆ โดยแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำเกลือ อัตราส่วนน้ำ 10 ลิตร เกลือแกง 1.7 กิโลกรัม ทดสอบโดยใช้ไข่สด นำมาลอยในน้ำเกลือ ไข่จะลอยพ้นน้ำเท่ากับเหรียญ 10 บาท เมล็ดข้าวรีบไม่เต็มเมล็ดจะลอยขึ้นมาให้ช้อนทิ้งไป นำเมล็ดที่จมไปล้างน้ำให้สะอาด ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการปลูกต่อไป